LED และ Resistor จากบทเรียนที่ผ่านมา เราได้ทดลองทำโครงการโปรเจกต์ไฟกระพริบจาก Arduino ซึ่งเป็นการจำลองการทำงานอย่างง่ายๆ ของการเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เราจะพบว่า อุปกรณ์ที่ใช้หลักๆ ในโครงงานนั้นมี 2 ชนิด ก็คือหลอด LED และรีสิสเตอร์ในบทเรียนนี้ เราจะมาทำความรู้จักถึงหลักการทำงานของอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิด ว่ามีวิธีการทำงานอย่างไร สามารถประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆได้อย่างไรบ้าง LED Light Emitting Diode หรือที่เรียกกันว่าไดโอดเปล่งแสง เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยม และถูกนำไปประยุกต์ใช้กับงานหลากหลายประเภทในปัจจุบัน สาเหตุเพราะว่าหาง่าย ราคาไม่แพงมีความทนทาน มีสีสันที่หลากหลาย และใช้พลังงานน้อยมาก การที่ LED สามารถเปล่งแสงได้นั้น เพราะว่าภายในตัว LED เมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้าจะปลดปล่อยคลื่นแสง ที่มีความถี่ของคลื่นออกมา โดยที่ความถี่ของคลื่นที่แตกต่างกัน จะทำให้เกิดแสงสีที่แตกต่างกันอีกด้วย อาทิเช่น ถ้าจะเป็นแสงสีแดง จะมีความยาวคลื่นอยู่ที่ระหว่าง 620 ถึง 645 ถ้าเป็นสีเขียว ก็จะมีความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ 520 ถึง 550 และถ้าเป็นสีน้ำเงิน ก็จะมีทางยาวคลื่นอยู่ที่ 460 ถึง 490 นั่นเอง หลอด LED จะสามารถเปล่งแสงได้เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปเพียงเล็กน้อย แต่ทว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าหลอดไฟแบบไส้หลอด ในช่วงแรกๆ นั้น หลอด LED ใช้เป็นตัวบ่งบอกสัญญาณ หรือ indicator light ในการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น นาฬิกาเครื่องคิดเลขรีโมทคอนโทรลและกระติกน้ำร้อน เพราะว่าตัวหลอด LED มีขนาดเล็กจิ๋วและใช้กระแสไฟฟ้าน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณแสงที่ออกมาทำให้ในเวลาต่อมา มีผู้พัฒนาหลอด LED อย่างต่อเนื่อง จากแรกเริ่มที่ให้สีโทนร้อน คือสีแดง ส้ม เหลือง ต่อมาได้มีการคิดค้นวิธีการสร้างหลอดที่ให้สีโทนเย็น คือสีเขียวและสีน้ำเงินได้ได้แสงขาวโทนเย็นขึ้น จึงมีการนำมาใช้งานทดแทนหลอดไฟฟ้าชนิดอื่นอย่างจริงจัง ทั้งที่ใช้เป็นแสงขาวโทนสีต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นไฟเปลี่ยนสีจากการผสมสี R G B ที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่รู้จักจบในงานออกแบบ งานประดับตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทั่วไป LED มี 2 ชนิดคือแบบที่สามารถมองเห็นได้ และแบบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ต้องใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เช่นทรานซิสเตอร์มาเป็นตัวรับแสงแทนสายตามนุษย์ และก็มีรูปแบบหลากหลาย ดังตัวอย่าง ส่วนประกอบของ LED มีดังนี้ 1. เป็นส่วนของเลนส์อีพ็อกซี่ 2. ลวดต่อเชื่อม 3. แองสะท้อนแสง 4. สารกึ่งตัวนำ 5. แผ่นแคโทด หรือขั้วลบ 6. แผ่นเอโนด หรือขั้วบวก 7. ตัวโครงหลัก 8. รอยบาก ด้านขั้วลบ สัญลักษณ์ของ LED ในวงจรไฟฟ้า LED มีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ตัว A คือ anode ต่อกับกระแสไฟฟ้าขั้วบวก ตัว K คือ cathode ใช้ต่อกับกระแสไฟฟ้าขั้วลบ หรือกราวนั่นเอง วิธีการดูขา LED สามารถทำได้อย่างง่ายๆ คือ ถ้าหากขาไหนยาว ขานั้น มักจะเป็นขั้วบวก ขาที่สั้นกว่าจะเป็นขั้วลบ หรืออาจจะดูจากรอยบากถ้าด้านใดมีรอยบาก แสดงว่าด้านนั้นเป็นขั้วลบ LED จะส่องสว่างเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วบวกไปหาขั้วลบ หรือจากเอโนดไปแคโทด นั่นคือต้องต่อไฟฟ้าขั้วบวกที่ A และต่อขั้วลบที่ K นั่นเอง r e s i s t ร r ตัวต้านทาน r e s i s t ร r หรือที่นิยมเรียกกันว่าตัว R ทำหน้าที่จำกัดกระแสไฟฟ้าในวงจร เพื่อไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย ในตัวต้านทาน จะมีค่าที่เรียกว่า ค่าความต้านทาน มีหน่วยเป็นโอห์มมีสัญลักษณ์ หากความต้านทานน้อย กระแสที่ไหลผ่านจะมาก หากความต้านทานมาก กระแสที่ไหลผ่านก็จะน้อย ตัวต้านทานที่นิยมใช้ทั่วไป จะมี 2 แบบคือ ตัวต้านทานแบบคงที่และตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ ตัวต้านทานที่นิยมใช้ในโครงงานทดลองคือตัวต้านทานแบบคาร์บอน ซึ่งเป็นตัวต้านทานที่มีราคาถูกมีความทนทาน แต่ไม่สามารถปรับค่าได้ ต้องอาศัยการอ่านค่าสีบนตัวต้านทาน ดังนี้ วิธีการอ่านค่าสีบนตัวต้านทาน วิธีการอ่านค่าสีบนตัวต้านทานคือให้อ่านแถบ สีด้านซ้ายมือเรียงมาเรื่อยๆ จนถึงแถบขวามือ แล้วทำการแปลค่า ดังนี้ ในกรณีที่มีสีแถบ แถบที่ 1 แทนค่าเป็นตัวเลขในหลักที่ 1 แถบที่ 2 แทนค่าเป็นตัวเลขในหลักที่2แถบที่ 3 แทนค่าเป็นตัวคูณ แถบที่ 4 แทนค่า ความผิดพลาด บวกลบ ในตัวอย่างจะอ่านได้ว่าส้ม ขาว เหลือง เท่า เท่ากับส้ม 3 ขาว 9 คูณ 10k จะได้เท่ากับ 390k โอห์มมีค่าความผิดพลาด 10%ในกรณีที่มี 5 แถบ แถบที่ 1 แทนค่าเป็นตัวเลขหลักที่ 1 แถบที่ 2 แทนค่าเป็นตัวเลขหลักที่ 2 แถบที่ 3 แทนค่าเป็นตัวเลขหลักที่ 3 แถบที่4แทนค่าเป็นตัวคูณ แถบที่ 5 แทนค่าความผิดพลาด ในตัวอย่างจะอ่านได้ว่า ส้ม ส้ม ขาว ดำ น้ำตาล ส้มสามส้มสามขาวเก้าสีดำ คูณ 1K จะได้เท่ากับ 339K โอห์มมีค่าความผิดพลาด 1%นอกจากนี้ยังมีวิธีการช่วยจดจำสีบนตัวต้านทานได้ โดยอาจท่องว่า bad boy rape our young girl but Violetta Give willingly สามารถแทนค่าสีได้ตามหลัก0ถึง9ได้เช่นกัน Bad ก็เท่ากับ Black 0 Boy Brown 1 Red เท่ากับ Red หรือสีแดง2 Hour ก็ Orange สีส้ม3 Young Yellow สีเหลือง 4 Girl Green สีเขียว 5 Bud Blue สีน้ำเงิน 6 ไวโอเลตตาสีม่วง7กิฟเกรย์ สีเทา 8 และสุดท้าย วิลลิงลีไวท์สีขาว 9 หรืออาจจะใช้เทคนิคการจำแบบไทยๆ ที่มีผู้คิดค้นไว้ เช่น น้องแดง เสื้อเหลือง ขี่โฟกมาเที่ยวเขาดิน ก็สามารถแปลงได้เป็นนอดอสอลอขอฟอมอทอขอดอหรือ น้อง แดง น้ำตาล แดง ส้ม เหลือง ขาว ฟ้า ม่วง เทา ขาว ดำ ก็แปลงเป็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ก็ย่อมได้ สัญลักษณ์ของตัวต้านทานแสดงได้ดังนี้ ประโยชน์ของตัวต้านทานคือ ต้องการจำกัดกระแสไม่ให้ไหลเข้าสู่วงจรมากเกินไปในตัวอย่าง การต่อวงจรไฟกระพริบ เราจะพบว่าเราต่อวงจรกับกระแสไฟฟ้าขนาด 5 โวลต์ ซึ่งจะต้องทำการคำนวณหาค่าตัวต้านทานที่เหมาะสมที่จะเพิ่มเข้ามาในวงจร โดยจะต้องใช้กฎการคำนวณตามกฎของโอห์มดังนี้กฎของโอห์ม V จะเท่ากับ I คูณ R V คือแรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือศักไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ I คือกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมป์ R คือความต้านทานไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโอห์ม เราจะลองทดสอบการคำนวณ โดยใช้การต่อวงจร LED อย่างง่าย จากวงจรจะเห็นว่ามีทั้งค่า V ค่า I และค่า R หากต้องการคำนวณค่าที่เหมาะสมจะต้องใช้สูตรการคำนวณตามกฎของโอห์มกล่าวคือในวงจรของเราใช้ไฟเลี้ยงจากบอร์ด Arduino หรือแรงดันจากแรงจ่ายเท่ากับ 5 โวลต์ใช้ค่ากระแส I กับ 20 MA หรือมิลลิแอมควรจะใช้ค่าความต้านทานเท่าไหร่ ในขั้นตอนแรกเราจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของ LED ก่อน ยกตัวอย่างเช่น เราจะใช้หลอด LED ขนาด 3มิลิเมตรสีแดงมีข้อมูลทางเทคนิคดังนี้ มีค่า forward current หรือ IF เท่ากับ 20มิลลิแอมค่า forward voltage หรือ VF เท่ากับ 2.0 โวลต์ เราจะดูที่ค่า typical ตรงช่องกลาง ในที่นี้ LED มีแรงดันตกคล่อม VF เท่ากับ 2 โวลต์ และมีกระแสไหลผ่าน IF 20มิลลิแอม การคำนวณตัวต้านทานที่มาต่อจะได้ว่าค่าความต้านทานเท่ากับแรงดันแหล่งจ่ายลบด้วยแรงดันตกคล่อม LED หารด้วย 0.02 0.02ก็คือ 20มิลลิแอมให้แทนค่าในสูตรเมื่อแหล่งจ่าย5โวลต์จะได้ว่าค่าความต้านทานจะเท่ากับ5ลบ2หารด้วย 0.02เท่ากับ 150 ก็คือใช้ตัวต้านทานขนาด 150 โอห์มนั่นเอง ที่มาของสูตรดังกล่าว สูตรดังกล่าว ก็มาจากกฎของโอห์ม v เท่ากับ i คูณ r ธรรมดา แต่ค่า v ในที่นี้คือ v ที่เราต้องการให้ไปตกคร่อมบนตัวต้านทาน ซึ่งก็คือ V จากแรงจ่าย ลบกับ VF หรือว่า forward voltage ของตัว LED และเนื่องจากเรานิยมนำอุปกรณ์มาต่ออนุกรมตัวต้านทาน เพราะฉะนั้นค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน ก็จะเท่ากับกระแสที่ไหลผ่าน LED หรือตัว IF forward current นั่นเอง ค่าความต้านทานที่แนะนำ แหล่งจ่าย 3 โวลต์ ควรใช้ค่าความต้านทานระหว่าง 100 ถึง 200 โอห์มแหล่งจ่าย 5 โวลต์ ค่าความต้านทาน 150 ถึง 250 โอห์มแหล่งจ่าย 9 โวลต์ ความต้านทานประมาณ 350 ถึง 450 โอห์มแหล่งจ่าย 12 โวลต์ ค่าความต้านทานประมาณ 500 ถึง 1000 โอห์ม